วัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักผังลายโคเช ลายนี้นะคะ ถ้าเราเห็นทั่ว ๆ ไปเขาจะเรียกลาย ดอกมะลิอะค่ะ นี่นะคะ เป็นลายดอกไม้ ห้ากีบ นะคะ อุปกรณ์ที่พี่ใช้ในการสาธิตตรงนี้พี่ใช้ซัมเมอร์ซอฟนะคะ เป็นซัมเมอร์ซอฟเบอร์สิบหก สองเส้นคู่ นะคะ แล้วก็เข็มโคเชที่พี่ใช้ในการสาธิตเป็นเข็มโคเช หัวขนาด 2.0 mm หัว 2มิลนะคะ ถ้าเทียบกับเข็มเงิน 2 หัวก็จะเป็นเข็มเงิน 2 หัวเบอร์2ทับ0ค่ะ ทดแทนได้ นะคะ ชิ้นงานตรงนี้นะคะ ถ้าเราขยายเป็นชิ้นใหญ่ออกมา เอาไปถักเป็นผ้าสบายก็สวยนะคะ เป็นสบายต่อเป็นเสื้อก็สวยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผังนะคะ แล้วก็เริ่มลงมือถักกันเลยนะคะ ผังที่พี่ใช้ในการสาธิตนะคะ เป็นผังนี้นะคะ น่าจะเป็นผังของของจีนนะคะ มีภาษาจีนอยู่ข้างบนนะคะ ตามต้นแบบตรงนี้ในผังนะคะ ของเขาเขาจะเริ่มในการถักโซ่นะคะ แต่เดี๋ยวของพี่สาธิตนะคะ พี่จะพี่จะไม่ได้เริ่มแบบโซ่นะคะ พี่จะเริ่มโดยการขึ้นงานแบบช่องโซ่ให้ดูนะคะ เราสามารถเอาไปปรับถักอย่างอื่นได้นะคะ หรือถ้าใครถนัดจะถักเป็นโซ่ก็ได้นะคะหนึ่งช่วงลายดอกนะคะ อันนี้หนึ่งดอก สองดอกสามดอก หนึ่งช่วงลายดอกจะใช้สามช่องโซ่นะคะ ถ้าเราดูตรงนี้ตรงความหมายข้างล่างเห็นไหมคะเขาจะมีบอกไว้ แล้วเขาจะเขียนเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยสี่อันเนี่ยค่ะ อันนี้คือหนึ่งช่วงลายดอก นั่นแสดงว่าถ้าเราจะถักห้าดอกก็ต้องเอาห้าคูณสี่ถึงยี่สิบนะคะ มันจะขึ้นยี่สิบช่องโซ่ เดี๋ยวพี่จะสาธิตสามนะคะ ถักตามผังนี้เลยนะคะ เป็นการถัก พลิกกลับไปมานะคะ ยึดผังนี้เป็นหลักนะคะ ลายที่ใช้ถักก็จะมีลายดับเบิลโคเชค่ะดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอนะคะ ลองดูนะคะ แล้วก็เป็นโซ่แล้วก็ซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชก็คือลาย X อะค่ะ ตรงนี้นะคะ แล้วก็โซ่ โซ่จะเป็นโซ่ห้าทั้งหมดนะคะ ผังมีเท่านี้ เดี๋ยวถักตามพี่เลย ทีละแถวนะคะ ำหรับลายนี้นะคะ ถ้าเราดูตามผัง ผังเขาจะขึ้นแบบโซ่ แต่ของพี่ พี่จะขึ้นแบบช่องโซ่ นะคะ ให้เราเริ่มงานเหมือนเราถักโคเช นี่นะคะ ถักโซ่สามพี่จะถักทั้งหมดสามลายนะคะสามคูณสี่เป็นสิบสองจะเริ่มสิบสองช่องโซ่ นะคะ โซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ ลงมาตรงจุดเริ่มนะคะ นะคะ นี่คือหนึ่งช่อง ช่องที่สองนะคะหนึ่งสอง สามพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงมาตรงนี้ค่ะตรงจุดเชื่อมต่อ สองช่องโซ่แล้วค่ะ วิธีขึ้นแบบนี้นะคะ มันจะทำให้ตรงงานที่เราเริ่มต้นมันไม่หลัง ลองเอาไปใช้ดูนะคะ ตอนสอนถักเสื้อจากบนลงล่างพี่จะใช้วิธีนี้ค่ะ สอน ตัวนี้ตามต่อได้นะคะ เดี๋ยวจะเอาไปถักเป็นเสื้อ เขาก็มีแชร์กันทั่วไปนะคะ ก็สนใจก็ลองเข้าไปดูในเฟซได้ แต่เดี๋ยวพี่จะเอาไปทำเป็นเสื้อนะคะ สองสี่ ห้า นี่ค่ะ หลักที่หก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบสิบสอง านออกมาจะเป็นแบบนี้ หลังหลังจากที่ได้จำนวนห่วงนะคะ ครบสิบสองห่วงแล้วนะคะ เราจะเริ่มถักช่องโซ่ ตรงนี้เราจะเริ่มโดยการขึ้นโซ่หกนะคะ สี่ ห้า หก พอโซ่หกเสร็จแล้วเนี่ย ถักลงไปตรงกลาง อืมเวลาเราถักงานที่เป็นงานช่องโซ่นะคะ ให้สังเกตว่าด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านที่เราถักพอสองคอด้านหนึ่งเป็นด้านที่ถักโซ่ ให้เราถักด้านที่เป็นโซ่นะคะ ตรงนี้ถักซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชหรือเอ็กนะคะโซ่ห้าค่ะ แล้วก็ซิงเกิลนะคะ งานที่สาธิตจะเป็นงานถักพลิกกลับไปมานะคะ เป็นแผ่นยาวๆ โซ่ห้า แล้วก็ ซิงเกิลซิงเกิลโคเช หรือเอ็ก หรือข้อท่อนะคะ สอง สี่ หก แปด สิบ ช่องที่สิบเอ็ด ช่องที่สิบสอง แถวนี้นะคะ แถวที่สองเนี่ย งานจะจบด้วยสิบสาม ตรงนี้เป็นโซ่สอง แล้วถักดับเบิลโคเช หรือเอฟ หรือพอหนึ่งคอ นะคะ ตรงมุม เพราะตอนที่เราเริ่มขวามือสุดเราเริ่มด้วยโซ่หก งานจะเป็นแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ขึ้นด้วยโซ่ห้าค่ะ โซ่ห้าแล้วพลิกงานกลับนะคะ ลงตรงช่องนี้ค่ะซิงเกิลโคเชเราจะเริ่มถักดอกนะคะ ดอกแถวที่ ดอกมันจะมีสองแถวนะคะ อันนี้เป็นดอกแถวที่หนึ่ง มันจะมีโซ่สองแถว แล้วก็ดอกมันจะใช้สองแถว อันนี้ตัวดอกแถวที่หนึ่ง ถักดับเบิลโครเชนะคะ สาม ขั้นตรงกลางด้วยโซ่สาม พันหัวเข็มค่ะ ถักดับเบิลโครเชสามครั้ง ช่องโซ่ถัดมานะคะ ถักซิงเกิลโครเช โซ่ห้า ซิงเกิลโคเชค่ะ โซ่ห้าซิงเกิลโคเชมันจะเป็นหนึ่งช่วงดอก มันจะมีกลีบดอกตัวนี้ แล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองช่องนะคะ ต่อไปกลีบดอกดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สาม ดับเบิลโคเชสามครั้ง ลงไปในช่องโซ่ ซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชดับเบิลโคเชสามครั้งขั้นด้วยโซ่สาม เปิลโคเชต์อีกสามครั้ง ตัวนี้เป็นฐานของดอกนะคะ เป็นแถวที่หนึ่งงานปิดตรงนี้นะคะซิงเกิลถ้าฝั่งทางนี้เริ่มโดยการถักโซ่ห้าซิงเกิลฝั่งนี้ก็จะจบโซ่ห้าซิงเกิลเหมือนกัน นี่นะคะ แถวที่หนึ่งของดอก เป็นแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราถักแถวที่เป็นแถวดอกนะคะ แถวดอกก็คือแถวที่มีกีบตรงนี้นะคะ แถวที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวแถวที่สองพี่จะมาต่อที่ตัวชิ้นงานใหญ่ นี่นะคะ แถวหนึ่งก็คืออันด้านบนนะคะ เรามาต่อแถวที่สอง แถวที่สองของดอกลายดอกนะคะ มันจะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่หก คะโซ่หกแล้วพลิกกลับค่ะ ถักซิงเกิลโคเชต์นี่นะคะ แล้วถักตัวดอกแถวที่สอง พี่จะแปลงผังนิดนึงนะคะ ในผังมันจะเป็น มันจะเป็นการถักพอหนึ่งคอ นะคะ หรือดับเบิลโคเชต์สามครั้งแล้วรวบ พี่จะถักเป็นพอสองคอ ก็คือพันหัวเข็มสองครั้ง นี่นะ ครั้งที่หนึ่งนะคะ ปลดเหลือเท่านี้ พันหัวเข็มสองครั้ง เพื่อให้กีบมันยาวขึ้นค่ะ แปลงแบบนิดนึง ถ้าตามแบบกีบมันจะสั้นนะคะนะคะแล้วรวบพร้อมกัน พอรวบพร้อมกันเสร็จข้างบน ถ้าตามผังมันจะเป็นโซ่สามของพี่จะเป็นโซ่สี่นะคะ ใครจะถักตามผังก็ได้นะคะ แต่นี้ของพี่แปลงผัง แปลงแบบนี้แล้วตัวกีบ ตรงนี้มันจะยาวขึ้นนะคะ ตรงนี้เราก็ขึ้นด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้ง เวลาเราพันหัวเข็มสองครั้งใช้สะบัดข้อมือนะคะ เนี่ยค่ะ พันหัวเข็มสองครั้งครั้งที่สามนะคะออกหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ พันหัวเข็มสามครั้งแล้วรวบพร้อมกันค่ะตรงนี้ปิดด้วยโซ่สี่ ช่องด้านบนมันจะถักสามกลีบนะคะต่อไปกลีบที่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง เราจะรวบพร้อมกันนะคะ ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ไป ครั้งที่สาม นี่นะ รวบพร้อมกันค่ะ พอรวบพร้อมกันเสร็จแล้ว ช่องโซ่ถัดมาตรงนี้ ถักซิงเกิลโครเชต์โซ่ห้า ถักซิงเกิลโครเชต์นะคะ พันหัวเข็มสองครั้ง ะคะโซ่สี่ซิงเกิลโคเชค่ะ โซ่สี่ ตรงนี้ทริปเปิลนะคะ ก็คือพันสองครั้ง แล้วปลด เวลาปลดมันจะปลดทีละสอง สองแบบนี้ค่ะ เราค้างไว้ ปลดสอง ปลดสอง ให้สังเกตว่าห่วงข้างบนมันจะมีอยู่สี่ รวบพร้อมกัน โซ่สี่ เอามือเบี่ยงมาอย่างนี้นะคะ ถักซิงเกิลค่ะ โซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้งปลดสองครั้งแล้วค้างไว้นะคะ ตอนที่เราจะรวบมันจะมีอยู่สี่ห่วง เนี่ยค่ะรวบพร้อมกัน ช่องถัดไปค่ะ ถักซิงเกิลโครเชต์ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่ห้าซิงเกิลโคเชตผักกีบดอก รวบนะคะ แล้วก็โซ่สี่ ถักซิงเกิล นหัวเข็มสองครั้งรวบโซ่สี่ รวบนะคะ แล้วก็ลงช่องโซ่ ลงช่องโซ่สุดท้าย หน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ แล้วงานตรงนี้ตอนที่เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มด้วย ตรงนี้นะคะ เริ่มโดยการถักโซ่หกเพราะฉะนั้นฝั่งทางนี้จะจบโดยการถักโซ่สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วเวลาลงมันจะลงตรงนี้นะคะ ลงตรงมุมตรงนี้ เป็นดับเบิลโคเช งานสองฝั่งจะต้องเหมือนกันค่ะ อันนี้ขึ้นด้วยโซ่หก ฝั่งนี้ถ้างานขึ้นด้วยโซ่หกฝั่งทางซ้ายมือจะจบโดยการถักโซ่สองและดับเบิลโคเชต์เราก็จะได้ลายดอกช่วงที่หนึ่ง ลายมันจะสับวางกันนะคะ ลายดอกช่วงที่หนึ่งก็คือด้านล่าง ตรงนี้ แล้วช่วงที่สองที่ขึ้นมันจะสับวาง เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายดอกช่วงที่สองนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการถักช่วงดอกช่วงที่สองเราจะเริ่มโดยการถักโซ่ก่อน หนึ่งช่วงลายมันจะมีโซ่อยู่สองแถวนะคะ แล้วก็มีดอกอยู่สองแถว เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่ห้าถ้างานตรงนี้จบจบที่โซ่สองกับดับเบิลโคเชเวลางานเริ่มจะเริ่มด้วยโซ่ห้านะคะ พอเราเริ่มโซ่ห้าเสร็จแล้ว จุดที่เราจะลงจุดแรกก็คือโซ่ข้างบนเนี่ยค่ะ โซ่สี่ถักซิงเกิลค่ะ ต่อด้วยโซ่ห้า จุดเชื่อมต่อข้างบน โซ่ห้า ลงตรงบนโซ่สี่ มันจะเป็นการปิดงานของดอกแถวที่หนึ่ง โซ่ห้านะคะ ลงตรงกลาง นี่ค่ะ โซ่ห้า คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ก็ดูถักตามได้ทีละแถว ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะ โซ่ห้าเสร็จแล้วลงตรงบนโซ่สี่เนี่ยค่ะ ต่อไป ลงบนดอก ตรงที่จุดรวบ จุดรวบดอกอยู่ตรงนี้นะคะ ลงตรงนี้ค่ะ ซิงเกิลโคเชโซ่ห้า ลงบนโซ่สี่ซิงเกิลโคเชลงบนจุดรวบซิงเกิลโคเชลงบนโซ่สี่ขวามือเริ่มโดยการถักโซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิลซ้ายมือจบเหมือนกัน โซ่ห้าซิงเกิลโคเช ให้สังเกตนะคะ ว่าถ้าแถวหนึ่งขึ้นห้าอีกแถวจะขึ้น จะขึ้นดูด้วยโซ่หกเพราะว่าต้องการให้งานมันลงตรงจุดจุดแรกนี่ ขึ้นโซ่หกพลิกกลับเป็นการถักโซ่แถวที่สองนะคะเพื่อปรับให้ตรงด้านริมเป็นเส้นตรงนะคะ ต่อไปค่ะ แถวนี้ถักโซ่ห้า โซ่ห้าซิงเกิลบนรอบค่ะ ถักโซ่ห้าวนมา ลงมาทุกช่องโซ่นะคะ ลงเฉพาะตรงที่เป็นช่องโซ่นะคะ เนี่ย มันจะมีโซ่ที่ค่อม กีบนี้ไว้ตรงนี้ค่ะ ถักวนมาจนมาถึงด้านซ้ายค่ะ โซ่ห้าซิงเกิล แถวที่เริ่มต้นตรงนี้ด้วยการถักโซ่หกนะคะ ถ้าเรานับจำนวนช่องโซ่ ช่องโซ่จะได้สิบสามช่องโซ่ แถวที่เราถักโซ่ห้าซิงเกิลจะได้สิบสองนะคะ ตรงนี้ถ้าขวามือเริ่มด้วยโซ่หกซ้ายมือจะจบโดยการถักโซ่สองและดับเบิลโคเชต์ลงไปที่ช่องนี้นะคะ ถักแบบนี้นะ เนี่ยค่ะ ถ้าเรานับจำนวนช่องโซ่ ช่องโซ่เราจะได้ทั้งหมดสิบสามช่องโซ่ ต่อไปนะคะ ดอก ดอกช่วงที่สอง เวลาเราจะถักเราจะถักโซ่สองแถวแล้วก็ดอก ดอกมันจะมีสองแถวนะคะ ดอกของแถวช่วงที่สองมันจะขึ้นสับวาง มันจะขึ้นช่องนี้ค่ะ มันจะขึ้นช่องนี้ ช่องนี้ตรงกลางเนี่ยค่ะ เป็นสับวางกัน เริ่มนะคะ เราจะเริ่มถักดอกตรงด้านริมก่อน เริ่มด้วย โซ่ห้าพลิกกลับ ดอกช่วงแรกมันจะขึ้นตรงนี้นะคะ ดับเบิลโคเชค่ะ สามครั้ง ดอกช่วงที่สองมันจะขึ้นริมเห็นไหมคะ ขึ้นตรงนี้ เพื่อปรับให้ฐานด้านข้างมันตรงนะคะ พอดับเบิลโคเชสามแล้วเราก็ถักซิงเกิล ขั้นด้วย โซ่ห้าซิงเกิลสองครั้ง ดูตามผังได้เลยนะคะ พี่ถักตามผังนะคะวิธีดูลายมันจะเป็นดอกแถวที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่ สองช่องแล้วดอกต่อไปมันจะขึ้นตรงนี้ ขึ้นตรงนี้มันจะอยู่กลางพอดีเนี่ยค่ะ มันขึ้นตรงนี้นะคะวิธีสังเกตลาย เอามือจับตรงช่องนี้มันจะมาจากช่องบนหนึ่งช่อง ช่องทางนี้หนึ่งช่องมันอยู่ตรงกลางพอดีเราก็ถักลายดอกแถวที่หนึ่งโดยการถัก ดับเบิลโคเชสามครั้ง ขั้นด้วยโซ่สาม แล้วก็ดับเบิลโคเชสามครั้ง ตรงนี้ถัก ซิงเกิล โซ่ห้า ซิงเกิลโซ่ห้า ซิงเกิล ห็นไหมคะ มันจะได้หนึ่งดอกกับสองโซ่ หนึ่งดอกกับสองโซ่ แล้วก็จะเป็นฐานดอก ขั้นด้วยโซ่สาม ตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโคเชสามหลัก นี่นะคะ ตรงนี้ก็เป็นซิงเกิลโคเชเนี่ยค่ะ ซิงเกิลโคเชหรือ SC นะคะ ถัก SC ปิดงานริม ถัก DC หรือดับเบิลนะคะ สามครั้ง ปิดงานตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่ง แล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปตรงโซ่ที่สามค่ะ นับหนึ่งสองสาม ลงไปโซ่สามเพื่อปรับ มุมให้เป็นเส้นตรงนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ขึ้น โซ่สามแล้วพลิกกลับ ถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้ง โซ่สี่ ปิดกลีบดอกข้างบน มันขึ้นแค่ครึ่งเดียว ลายนี้มาจากไหน ลายที่กำลังถักนี้นะคะ มันมาจากตรงนี้ค่ะ จากจุดนี้ แต่ว่าเราเริ่มแค่ครึ่งเดียว เห็นไหมคะครึ่งเดียวก็มีแค่โซ่ แล้วก็ดับเบิลโคเช หลังจากนั้นก็ถักกลีบดอก กลีบนี้ นี่นะคะ ดับเบิลโคเชนะคะ หนึ่ง อืม ตัวนี้ทางพอสองคอนะคะ พันหัวเข็มสองครั้ง ถักกลีบ รวบพร้อมกัน แล้วมาตรงนี้ ถักเอซีค่ะ โซ่ห้า SC หรือซิงเกิลค่ะซิงเกิลโคเช ต่อไปกลีบดอก พันหัวเข็มสองครั้ง รวบพร้อมกัน โซ่สี่ถักซิงเกิลโคเชต์ รงนี้เป็น พันหัวเข็ม สองครั้งถักสามครั้งรวบพร้อมกันถักซิงเกิลโครเชต์โซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง หนึ่ง สอง สาม รวบซิงเกิลโคเชต์โซ่ห้าซิงเกิลโคเชต์แล้วถักกีบดอกเหมือนตัวนี้ เรามาดูวิธีปิดงานช่วงที่สองของดอกแถวที่สองนะคะ ตรงนี้เราถักโซ่ห้าซิงเกิลริมด้านซ้ายจะถักเหมือนริมด้านขวา จบ ตรงนี้ด้วยการถับกลีบดอกก่อนนะคะ กลีบดอกก็พันหัวเข็มสองครั้ง ถักสามนะคะ แล้วรวบพร้อมกัน นี่นะรวบพร้อมกันค่ะ โซ่สี่ ถักซิงเกิลโคเชแล้วตรงนี้เป็นโซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง งานจบแบบนี้นะคะ ถ้าจะให้เหมือนหน้าตาฝั่งทางขวามือก็ตรงนี้เป็นพันหัวเข็มสองครั้งสองหลักค่ะ รวบพร้อมกัน ขึ้นด้วยโซ่ห้า เราก็จะได้ดอกสองช่วงลาย ช่วงลายที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ ช่วงลายที่สองอยู่ข้างบน ปิดงานช่วงลายดอกก็โซ่ห้า นะคะ พอโซ่ห้าเสร็จแล้ว ลงตรงนี้ค่ะ ลงตรงที่เป็นโซ่สี่ของตรงโซ่นะคะ แถวหนึ่งจะขึ้นด้วยโซ่ห้าอีกแถวหนึ่งจะขึ้นด้วยโซ่หกแถวแรกเนี่ยค่ะ ขึ้นด้วยโซ่ห้าลงไปตรงนี้นะคะ ตรงที่เป็นโซ่ค่ะ โซ่สี่ลงไปกลางกีบ เวลาปิดงานของแถวแถวโซ่แถวแรกจะปิดเหมือนกัน นี่นะคะ อันที่สองลงไปตรง โซ่สี่ ลงไปตรงโซ่ห้า ลงไปตรงโซ่สี่ซิงเกิลเคอร์เชลงไปตรงยอดกีบ ซิงเกิลโคเชลงไปตรงโซ่สี่ซิงเกิลโคเชลงโซ่ห้าซิงเกิลโคเชลงตรงโซ่สี่ ปิดงานตรงนี้ด้วยการถักโซ่ห้า ถ้าขวามือเริ่มโซ่ห้าซ้ายมือ ก็จะเป็นโซ่ห้าเหมือนกันนี่นะคะ เวลาลงตรงนี้ให้ลงตรงกลางกีบไปเลย โซ่แถวที่หนึ่งขึ้นด้วยโซ่ห้า โซ่แถวที่สองมันจะขึ้นด้วยโซ่หกเนี่ยค่ะ โซ่หกพลิกงานกลับ ลงตรงนี้นะคะ ลงตรงโซ่ห้าหลักที่หนึ่ง ที่เหลือก็โซ่ห้าซิงเกิลทั้งหมด เวลาเราถักโคเช ลองใช้วิธีปล่อยไหมแบบนี้ดูนะคะ มันจะทำให้ถักได้นานแล้วก็งานสม่ำเสมอ ไม่ต้องพันไหมเข้ากับนิ้วตัวเอง ลองลองดูค่ะ ห้านะคะ ซิงเกิลปิดงานนะคะ มันจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลลงไปตรงโซ่สี่ แล้วถ้าขวามือขึ้นด้วยโซ่หก ซ้ายมือจะจบโดยการถักโซ่สอง และถักดับเบิลโคเชลงไปที่หลักตรงนี้ค่ะเบิลโคเช เราก็จะได้สองช่วงลายนะคะ ต่อไปเราก็จะถัก มันได้ตอนนี้มันได้โซ่สองแถวละงานมันก็จะกลับไปถักเหมือนกับแถวแรก ก็คือขึ้นดอกตรงนี้เนี่ยค่ะ ดอกมันจะขึ้นตรงกลาง วนกลับไปถักเหมือนกับช่วงดอกแถวที่หนึ่งงานที่ถักจะวนกลับไปมาแบบนี้นะคะ จนได้ความยาวตามต้องการนะคะ ลายนี้สวยนะคะ ทำเป็นผ้าสบายก็สวยค่ะนะคะ หรือเอาไปดัดแปลงเป็นเสื้อก็ได้ ถ้าสนใจจะถักเป็นเสื้อนะคะ เดี๋ยวพี่จะเปิดสอนแล้วก็สอนเป็นคลิปวิดีโอค่ะ นะคะ ก็ตามต่อได้นะคะกดติด ตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมชินีแฮนด์เมด ค่ะ ขอบคุณค่ะเออนกกันเนาะ